ครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านแล้วพี่ๆน้อง ๆ ทุกคนกันด้วยนะครับผมนะเพื่อวันนี้เรามาอยู่กับเกม Spirit Wonder ของค่าย PG กันนั่นเองนะครับผมมาผีญี่ปุ่นนั่นแหละเพื่อนนะมาลุยกันดีกว่าไม่รอช้าไม่ได้รอเช่นเคย let's go วันนี้ผมพกทุนมา 1,500 บาททวนนะครับ เพื่อนนะมาจัดเบ็ดซักเอ่อเบ็ดยี่แล้วกัน เบ็ดยี่เป็ดโปรดผมแล้วกันประเดิมไปก่อนนะครับมาล้างกราบมันก่อนสิบสปินเช่นเคยนะครับนะ ก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะ ครับเพื่อนมามามารู้ว่าผีญี่ปุ่นวันนี้จะแต่ดีแต่ดีหรือเปล่านะครับ ผมนานๆที่ผมจะเอาทุนมาแบบพันบวกนะวันนี้เอาทุนมาเยอะหน่อยวันนี้เอาทุนมาเยอะหน่อย เสียมาหลายคลิปแล้วไม่ใช่ไรจะได้บวกซะบ้างหรือเปล่าไม่รู้คือเอาทุนมาเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะบวกนะเพื่อนนะผมก็พูดไปงั้นนะครับผมแต่เอาทุนมาเยอะมันก็แบบมีโอกาส มีโอกาสหมุนได้เยอะกว่าไงเห็นปะเออ ผมว่าน่าจะบวกอยู่ละมั้งวันนี้อ่ะเอาหน่อยเว้แต่ทรงทรงมาเงียบๆอยู่นะเนี่ยทรงมาเงียบๆอยู่นะผีญี่ปุ่นนะดีๆหน่อยนะเพื่อนนะ อย่าแกงกันเยอะเลยนะพี่จีสเก็ตตรงสเก็ตเตอร์ก็เข้าให้หน่อยก็ได้เพื่อนนะโหลโอ้โหเจนสเก็ตเตอร์สามตัวเองอย่างงกนักเลยนะเพื่อนนะผมชอบภาพเกมนี้อยู่นะภาพเกมนี้เหมือนแบบ เหมือนแบบเหมือนการ์ตูนอะเหมือนแบบเหมือนภาพวาดอะไรสักอย่าง มามา มา มา มา มันเริ่มเยี่ยมเริ่มเหงาอยู่นะ โหลเอาหน่อยเว้ยขอเข้าฟงเข้าฟรีรอบนึงอ่ะพอใจเลย แบบถ้าเข้าฟรีแล้วฟีเจอร์มันเข้ารัวๆนะ ผมบอกเลยว่าจังหนับนะมันเข้าแบบช่องแรกๆอะไรเงี้ย นี่นะฟีเจอร์ไอ้กล่องนะเอาเรื่องอยู่นะแล้วมันเนี่ยคือมันเป็นตัวเดียวกันไงพอมันเปิดกล่องออกมา ถ้ามันมาอยู่ช่องแรกๆ นะ บอกเลยว่าจังหนับครับผมโอ้โหแล้ววายการันตีกันแต่งนี้สวยงามแล้วคูณห้ามามคูณห้าแตกหรือเปล่า คูณห้าแตกตะดูเอาเรื่องมาไปไหลต่อไปเพื่อนไหลต่อไป ไหนต่อไปเคด้วยมาแล้วสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วจังหวะนี้สเก็ตเตอร์สองตัวแล้วขออีกหนึ่งตัวเพื่อเข้าฟรีเกมนะเพื่อนนะขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมจัดมาฮึบยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ยังได้ลุ้นกันต่อ ยังไม่ได้แต่ยังได้ลุ้นกันอยู่นะครับ ผมผมว่าต้องได้แล้วผมว่าต้องได้แล้วจัดมาเพื่อนเออเรียบร้อยเข้าฟรีเกมไปจนได้นะครับนะ เข้าฟรีเกมไปจนได้ แล้ววายเข้าต่ออย่างต่อเนื่องเลยจังหวะนี้โอ้โหมาดีจัดนะผม มาดีจัดนะก่อนจะเข้าฟรีก็รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตไปก่อน 602 บาทเช็ดเคเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมา นอกฟรีแต่ดีขนาดนี้ในฟรีมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเปล่า จัดมา ขอจำจมนะผีญี่ปุ่นนะถ้ารับชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะเพื่อนนะสามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะครับเพื่อนนะมาดูว่าในฟรีจะแตกดีเหมือนนอกฟรีหรือเปล่านะเพื่อนแล้วฟีเจอร์อู้ยเลขเก้าไม่มีเลย 7K โห ฟีเจอร์มึงมาอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเลยดิวะมึงไปอยู่ข้างหลังทำไงวะนะแม่งม่อยู่ข้างหลังสองหุ้ยเต็มกราฟอยู่นะ จังหวะนี้ ฟีเจอร์ช่องสองโอ้โหเรียบร้อยบอกเลยว่าดอกนี้เต็มกราฟแน่นอน เลยเก้าจัดไปคูณสิบห้าซะด้วยบอกเลยว่าเอาเรื่อง บอกเลยว่าจังนะคูณสิบห้าซะด้วยนะมานะก่อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอน โอ้โหแล้วฟีเจอร์แม่งเข้าดีจัดซุปเปอร์แม่งกลับไปหนนึ่งพันเก้าร้อยสองบาทไปดิจัดไปดิครับ ดอกนี้เอาเรื่องเลย โอ้โหโคตรเดือดไม่โคตรเดือดโคตรมันว่ะ โคตรเดือดโคตรมันว่ะมา ขออีกหน่อยได้เปล่าขออีกหน่อยได้เปล่าจัดไปคูณหกไหลต่อไหมไหลต่อซะด้วยแล้วไปคูณเก้าไหลต่อไปดิไหลต่อไปโอ้โหเจมาไหมมันะเจมาไหมกูจะเอาเคด้วยถ้าได้เคด้วยได้ไหลต่ออยู่นะ แล้ววายช่องสามโอ้โหแต่ไม่แตกหมดก๊อกแล้วว่ะฮัลโหลอีกสามสปินสุดท้ายเมื่อสามสปินสุดท้ายว่าจังไหนเอโอ้โหช่องสามไม่มาสปินสุดท้ายแล้วผมจังหวะนี้สปินสุดท้ายแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยหมดกอกไปซะก่อนเหรอแต่ไม่เป็นไร แต่ดอกนั้นดอกเดียวก็กำไรเน้นๆแล้วนะเมื่อนาแตกไป 2,145 บาททวนนะครับ ผม โอเค วันนี้ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนบวกแล้วก็ขอยัดหนีเลยนะเมื่อนาถ้าใครชอบพี่นี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันเหมือนเดิมนะครับผมและถ้าใครอยากตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปัะหมุดเอาไว้ได้เช่นเคยเลยนะมีโปรไลฟ์ให้ตลอดเช่นเคยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับผม